รยังโสดส่งเสียงดังให้ฟังสักที โอ้โหยุคนี้ี่ยังโสดกันอยู่ใช่ไหมเพลงนี้พิเศษกับทุกท่านเลยนะครับนะครับผมคนที่ยังโสดแล้วก็มีแฟนแล้วก็ ยังอยากสนุกกับพวกเราโกภายพุทรีอยู่ จากบทเพลงนี้ให้รายการครับผมเรียนเชิญครับ ไม่ได้รู้ว่าแต่ไม่สัมผัสคุณตอนแท้แต่แต่ละคุณใจเดียวกันไอ้บอกเลยว่าหัวมกเป็นใจมอสาไม่ได้ตาชอบทำการต้องลงลงลงแม่นางสาวผู้ชายแต่งงานกันจะรู้ลูกชาคุณบอกเลยล่ะเพราว่าลูกชายไม่แม่พร้มกันมหัวน้ำแผ่นอยู่ได้บอกรู้น้ำมันว่าเราเป็นสาวได้ด้วยน้อทุกคน สไตล์บ้านๆกับเด็กฝรั่ง สีแดงเฮ้ยสีดำสีดาประจักษ์กเซสกิ่วงห่วงห่วงยักษ์ขอพี่ทุกชาอาถี่ใจเอาไายยกให้สุสุดกระดานตัวคื่ดินเซิร์ฟตวไอ้ให้ทุกเซสระว่างนี้ไอ้นั้นถูกใจไอ้จะฝันฝัน

รอบนี้ใครยังไหวส่งเสียงให้พวกเราหน่อยได้ไหมได้ไหมถึงมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมรอบนี้ยังเอาไปใช้ได้ I'm we to fine, we're fine, we're fine. I'm Make

It's all I'm tired of, it's all I'm

Just الثلثية دفع عشان عشان بقوم مش عارف أعمل إيه بقول يحصل إيه أنا بصنع بفهم من دي شحن ويا جور أكيد ما رودة حميتها أنا أقول له بلا يا جور صحيح أبو بطل حمد يوسف كان رايق ومقنع حتى هو تبنو كان سبحانه فعلا شحن وفهم عن العام أول حتى تعلم تعطي يبقى قوة

คนไม่ช่วยฟังอะไรมองไม่ช่วยจำทำอะไรก็ต้องลงดูตาเธอไม่ชอบทำอะไรมองไม่ได้ผลจะทำไมก็ต้องเธอมาไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ได้จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตาเธอไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ได้มีสิ่งอะไรให้เธอมาอย่าปใจเบาฉันไม่ได้ทำอะไรก็ เป็นชุดจำได้ก็ไม่ได้มีสิ่งอะไรให้เธอเจอมาครับผมอย่าไปอย่าไปบ้างว่าเกิดในครอบครัวและลำบากตามแต่ชีวิตมันอยู่ในกรุงความรักในวังมัน สองมือขึ้นมาสองมือขึ้นมาสองมือขึ้นมาแล้วตบมือพร้อมกันสองมือขึ้นมาแล้วตบมือพร้อมกันสองมือขึ้นมาแล้วตบมือพร้อมกันพอมันรักจริงมาจากดวงใจเราไม่เคยสนใจลำบากยังไงเพื่อให้ต้องมาพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไรความรัเป็นใหญ่ คนคนเดียว จะเป็นไปทำไมฉันรู้กับเธอจะตายสิโซ่จากนี้คงต้องกลับบ้านไปร้องไห้โอ้ยวายเฮ้ยโอ้ยม่ใช่มาชิดกัไปเพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคนเป็นเธอไม่ค่อยสนใจเรา้อกกัเขาว่าเธอทำหัวใจจะไม่ขอแค่แค่แต่ขอแจ้งเธอว่าไม่อยากให้เธอมีตรงนั้นตรงรถตรงรถตรงทาง

ฉันก็ทำเป็นมีแฟนสักทีจะแสนสุขใจยากผมเป็นเพราะเราจริงไม่ค่อยสังเกตตัวเลยต้องสุดโอ้โหเป็นฉันจะให้ตกน้ำตกรถตกอะไรต้องชาโอ้เครื่องบินตกรถโอ้เตียงตกผู้ตกสาสามคือคนอยากดูรักให้รู้ทุกคนเอาดูเอาบางที่บางแค่บางแค่ถือขึ้นหน้าฟังขึ้นหลังขึ้นคอยอยากขอให้คนไม่ 我脚下，我脚下踩着。这个山，你不要动啊，别动，别乱动啊，大哥。

ไม่รู้ทางอาแสงเข้าก่อนเลยยอมไม่จักอีกสักเว้นยอมไหวเดียวไม่ไปสัะตรับผมเป็่าง้แล้วกันเอาไม่ได้เพลงอะไรคุจะรู้หรืบางคนเขาเขาไม่ควรใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหน

่ต้องใส่ตัวกูไม่รู้ใส่แล้วมันอยู่ีตรงไหนไม่เกี่ยวกับตัวเล็กตัวหน้าตาก็ไม่ให้แต่ว่าใส่ไว้ใส่ดูสักตาอ๋อทุกคนต้องยกกับฉันเดสองมีคนรู้บอกว่าใช่น้ำตาผมยังไม่พอแล้วมันยังกลัวสัญญาบอกว่ารักษาคุณตัวสัญญาการชีวิตกู ็ผอก็โผลดูแล้วก็มานั่งหัวเราสองทีไม่พอเราคงต้องขอเว้นโอเคพวกเราก็ยืนกันอยู่เพื่อนเพื่อนว่าไปโอเคพวกเราก็ยืนกันอยู่เพื่อนเพื่อนในใครอยากได้ผมมีเสียงไหมหรอฮะ

ทุกท่านที่ยังรับชมกับพวกเราจนจบรายการนะครับขอบคุณมากนะเจ้าภาพด้วยแล้วกันนะครับผม